您好，先生。您好，女士。先生，您来自哪里？我来自法国，我是法国人。欢迎来到泰国。谢谢您，女士。 สำหรับหน่วยการเรียนหรือบทเรียนที่ 1 ตอนที่ 1 นี้จะเป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศส กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการทักทายเป็นภาษาจีนการตั้งคำถามเกี่ยวกับประเทศที่มาของนักท่องเที่ยว การบอกที่มาว่ามาจากประเทศอะไร การบอกสัญชาติ และการกล่าวยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย สำหรับประโยคนิหาเียเิแปลว่าสวัสดีค่ะ คำว่าน好าแปลว่าสวัสดีเ生ียเแปลว่าคุณผู้ชายหรือคำว่ามิสเตอร์ในภาษาอังกฤษสำหรับประโยคนิหาหนชแปลว่าสวัสดีครับคำว่าน好าแปลว่าสวัสดีโดยใช้คำว่าหนิซึ่งแปลว่าคุณหนชแปลว่าคุณผู้หญิงซึ่งตรงข้ามกับคำว่าเ生ียเ ซึ่งแปลว่าคุณผู้ชายในภาษาไทยในที่นี้ใช้คำว่าค่ะหรือครับแทนสำหรับประโยค先生您来自哪里แปลว่าคุณผู้ชายคุณมาจากไหนคะคำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายในการสนทนาภาษาไทยอาจจะใช้เป็นคำว่าคุณคะคำว่าหนีแปลว่าคุณคำว่าไหล แปลว่ามาคำว่าสึแปลว่าจากคำว่า哪里แปลว่าที่ไหนสำหรับประโยค我来自法国我是法国人แปลว่าฉันมาจากประเทศฝรั่งเศส ฉันเป็นคนฝรั่งเศสคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า来自แปลว่ามาจากคำว่า法国แปลว่าประเทศฝรั่งเศส คำว่าชิแปลว่าเป็นหรือคือ คำว่า法国人แปลว่าคนฝรั่งเศสหรือชาวฝรั่งเศส คำว่า人ปกติจะแปลว่าคน สำหรับประโยค欢迎来到泰国แปลว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับ คำว่า欢迎 แปลว่ายินดีต้อนรับ คำว่า来到แปลว่ามาถึง คำว่าไทั国แปลว่าประเทศไทยสำหรับประโยค谢谢您女士คาว่า谢谢แปลว่าขอบคุณ คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง